ช่นเดียวกับภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซียมีโครงสร้างประธานที่สามารถตามด้วยคำคุณศัพท์ ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับเป็นคำกริยาชนิดหนึ่ง ในขณะที่ในภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอังกฤษต้องใช้ร่วมกับกริยา être ในภาษาฝรั่งเศสหรือ to be ในภาษาอังกฤษตัวอย่างประโยค ฉันสวยแลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า อาจารย์ติกฉันรวยแปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า s a ยากาย a ฉันจนแปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า s า y a m i s k i นฉันฉลาดแปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า s ยาปินตาร์